จัดมาฮึบเออ มาดิ ไหลหรือเปล่าจังหวะนี้ว่าไง จังหวะนี้ว่าไง ไหลหรือเปล่าโอ้โหเบ็ดร้อยนะเว้ย ฮัลโหล เบ็ดร้อยนะเว้ย ผมเห็นทรงแบบ ผมเห็นทรงเกลือแปลกๆว่ะเพื่อน ผมว่าผมเห็นทรงเกลือแปลกๆ เพื่อนๆคิดเมันผมไหม ขอจำจำแหลมแหลมว้าวๆหน่อยฮัลโหลจัดมาฮึบ ว่าไง แต่ภาพภาพค่อนข้างสวยนะ เกมนี้ภาพค่อนข้างสวยเลยนะผม เป็นเหมือนแบบเหมือนเวทมนต์อะไรมันแบบมันดูดอะเออดูดอะไรไม่รู้อะไอเช็ดโคกหมุนไปหมุนมาเหลือ500แล้วผมลืมดูทุนเลย หมุนไปหมุนมาคุณจะหมดแล้วเนี่ยโหลเอาหน่อย เออไหลลไปไหลลไป โอ้โหมันไหลก็จริงแต่มันมันไม่ได้แตกหนักขนาดนั้นนะเพื่อน ดูดิไหลนานได้ก็เห็นได้400กว่าบาทเองอะโอ้โหได้500เองเหรอ กูดูทรงและคลิปนี้จบไวแน่เลยเนี่ยแม่ง มันไม่เท่าไหร่ผมว่า ดูดิมันไหลแล้วมันไหลจะเต็มกราฟนะเพื่อนมันจะเต็มกราฟแต่ไป 480 แต่ไป480 เบ็ดร้อยนะเพื่อนอย่าลืมว่ามันเบ็ดร้อยนะครับผม โอ้โหผมว่าไม่ค่อยคุ้มนะเนี่ย กูยังขาดทุนอยู่เลยเช็ดคกเอาทุนมาพันห้าตอนนี้เหลือพันสามแล้วเข้าฟรีให้หน่อยได้ไหมเข้าฟรีให้หน่อยได้ไหม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 มันแตกเบาจังวะ ผมนึกว่ามันจะแตกหนักกว่านี้นะฮึบฮึบเอาหน่อยพอมดเอาหน่อยเอาคงนึกว่าเน็ตค้างละเมื่อกี้ เน็ตเกือบค้างนะผม เอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเต็มกราฟขอแบบเต็มกราฟขอแบบโอ้ยกำลังมาเลยกำลังมาดีเลย อ้แล้ววานมางี้วานมาเยอะๆอย่างนี้ต้องแตกเต็มกราฟแล้วแหละจัดไปดีแล้วไปไงต่อไหลๆหรือเปล่า ขอไหลๆขอไหลๆหน่อยดิวะแม่งเอ้ยไม่ไม่ไหลเพื่อนโอ้โหรู้สึกเหมือนมันมันจะไม่เท่าไหร่เพื่อนโอเควันนี้ขอพักได้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมถือว่าเท่าทุนแล้วกันนะเอาทุนมาพันห้าได้มาพันแปดได้กำไรสามร้อยกว่าบาทก็ เออก็ได้อยู่เออ ก็ได้อยู่ดีกว่าขาดทุนนะครับโอเคโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะเมื่อถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับผม และใครอยากตามมาเล่นสามารถตามผมมาในเมนที่ปักหมุดเอาไว้ได้เลยนะเพื่อนนะมีโปรลับให้ตลอดเหมือนเดิมนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเพื่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ